ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนรถเข็นนั่งปรับนอนสำหรับการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ผู้ป่วย การถ่ายภาพเอ็กซเรย์ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว หรือกับผู้สูงอายุนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งแรกเลยนะครับ ถูกต้องครับ เพราะถ้าเคลื่อนย้ายผิดวิธี อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มขึ้น หรืออาจเสียชีวิตได้เลย ซึ่งปัญหานี้นักวิจัยไทยแก้ไขได้แล้วนะครับ M-Tech สวทช และมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมมือกันออกแบบและพัฒนารถเข็นนั่งปรับนอนสำหรับการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ผู้ป่วยขึ้น มาช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว มายังเตียงเอ็กซเรย์ซึ่งแต่เดิมต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ หรือญาติผู้ป่วยเข้ามาช่วยยกรถเข็นที่พัฒนาขึ้นนี้ มีโครงสร้างทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ลดทอนคุณภาพรังสี มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย มีช่องใส่แผ่นรับภาพรังสีในแต่ละตำแหน่งของตัวรถ และสามารถปรับเอนนอน ได้ จึงรองรับการจัดท่าถ่ายภาพเอ็กซเรย์ในท่าประจำได้ทุกส่วนของร่างกาย โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังเตียงเอ็กซเรย์ช่วยลดปัญหาการบาดเจ็บซ้ำซ้อนจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และยังได้ภาพเอ็กซเรย์ที่มีคุณภาพต่อการวินิจฉัยของรังสีแพทย์ช่วยยกระดับการรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นร่วมวิจัยและพัฒนาโดย m t e c สวทช และมหาวิทยาลัยนเรศวรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 025648000